มาถึงทักษะชีวิตทักษะที่ 1 เลยที่เป็นพื้นฐานสำคัญสูงสุดนะคะ ก็ว่าได้ในเรื่องของการใช้ชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะวัยรุ่นคือ การสร้างการตระหนักรู้ในตนเอง การตระหนักรู้ในตัวเอง หมายถึงการมีสติรู้จักเข้าใจตัวเองว่าขณะนี้เราเป็นใคร เรากำลังทำอะไร เราทำแบบนี้เพราะอะไร เพื่ออะไร เพราะฉะนั้นวิธีการที่ผู้ใหญ่จะสร้างทักษะชีวิตในเรื่องนี้ โดยการที่ผู้ใหญ่อาจตั้งคำถามได้ค่ะ ว่าเมื่อตะกี้สิ่งที่หนูทำหนูคิดว่าเป็นเพราะอะไร หนูอยากทำเพื่ออะไร มันมีกระบวนการไหนบ้างที่หนูต้องทำการที่หนูทำแบบนี้หนูรู้สึกอย่างไร คิดอย่างไร ต้องการอะไรคาดหวังอะไร ถ้ามันไม่เป็นไปตามนี้หนูคิดว่าหนูควรจะทำ อีกแบบหนึง่งได้อย่างไรหรือมีกี่แบบที่สามารถทำได้ การชวนสะท้อนให้เด็กได้เข้าใจว่าขณะนี้เขาทำแบบนี้เพื่ออะไร ต้องการอะไรคาดหวังอะไร และอยากเห็นอะไรก็จะทำให้เด็กเข้าใจตัวเองในมิติต่างๆ ทั้งความคิดความรู้สึกและความคาดหวังต่อตัวเองได้มากขึ้น เมื่อเด็กเข้าใจตัวเองมากขึ้น เด็กก็จะตอบตัวเองได้ว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้ ทักษะที่ 2 ที่เป็นทักษะชีวิตที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน คือการทำให้วัยรุ่นเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในชีวิตของตัวเอง เราพบว่าความภาคภูมิใจในชีวิตคือปัจจัยที่ทำให้วัยรุ่นเกิดความสำเร็จและความเสี่ยงได้พอๆกัน เราพบว่าในเด็กที่ใช้สารเสพติดเกือบทุกชนิดต้นทางของมันคือการที่เด็ก ไม่มีความรู้สึกภูมิใจในตัวเอง เพราะฉะนั้นวิธีการที่ผู้ใหญ่จะสร้างความรู้สึกให้เด็กภาคภูมิใจในตัวเอง โดยการให้เด็กได้ทำบางสิ่งบางอย่าง หรือแสดงความคิดเห็นบางสิ่งบางอย่าง แล้วถามเขาว่า ที่ทำแบบนี้เพราะอะไรและชื่นชมในสิ่งที่คิดว่าเขามีความคิดสร้างสารรค์เขาสามารถคิดนอกกรอบ หรือเขาสามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างงอกงามในมุมมองที่หลากหลาย แล้วก็บอกเขาว่า เขารู้สึกอย่างไรกับตัวเอง ในสิ่งที่เขาคิดได้ สิ่งหรืออาจจะ อาจจะทำเซสชันหรือสถานการณ์ ที่จะทำให้เขาได้มีมิติของการช่วยเหลือคนอื่น หรือการมอบบางสิ่งบางอย่างที่เป็นที่เป็นมิตรภาพหรือไมตรีให้กับคนอื่น หรืออะไรก็ตามที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้สร้างคุณค่ากับตัวเองและผู้อื่น หลังจากนั้นชวนคิดชวนคุย โดยถามเขาว่าสิ่งที่ดีๆ เกิดขึ้นที่เรารู้สึกชื่นชม ตัวเขาเองเขามองเห็นไหมเขารู้สึกอย่างไรกับความดีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เขามองเห็นเขารู้สึกอย่างไร แล้วเขาภาคภูมิใจอะไรในตัวเอง เขาคิดว่าในครั้งต่อไปเนี่ยเขาคิดอย่างไรกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์แบบนี้ซ้ำๆการได้ทำแบบนี้หรือการชื่นชม การชมเชย แม้กระทั่งการให้รางวัลด้วยสายตา ก็จะทำให้เขารับรู้ได้ดีว่า สิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่า แม้กระทั่งเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ต่อไปเขาจะทำสิ่งใหม่ ๆ ที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะคะนำไปสู่ทักษะชีวิต ในข้อที่ 3 คือเรื่องของการจัดการอารมณ์ และความเครียดต่างๆ ข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะ เพราะสมองของเด็กมีลักษณะสำคัญคือในสมองส่วนกาย เราพบว่าจากที่ชั่วโมงที่ 1 เราบอกว่าสมองของมนุษย์ทำงานด้วยสารเคมีในสมอง 3 ตัวหลักๆนะคะ จริงๆมันมีหลายตัวค่ะ แต่ตัวหลักๆเนี่ยจะประกอบด้วย 3 ตัวหลัก ตัวที่หนึ่งเลยคือโดปามีน โดปามีนเป็นสารแห่งรางวัลที่เราจะพบมากในสมองของวัยรุ่น ถ้าวัยรุ่นได้ให้รางวัลตัวเองเยอะๆ โดยการชื่นชมต่างๆ เขาก็จะรู้สึกดี และก็แสวงหารางวัลเหล่านี้ สารเคมีตัวที่2ที่เราจะพบมากในวัยรุ่นก็คือคอร์ติซอลคอร์ติซอลก็คือ ตัวที่ทำให้เกิดความเครียด เมื่อไรก็ตามวัยรุ่นเครียด วัยรุ่นจะแสวงหาโดปามินเพื่อทำให้เกิดอีกตัวหนึ่งที่สำคัญที่เราเรียกว่าซีโรโทนินซีโรโทนินเป็นสารแห่งความสุข เพราะฉะนั้นวัยรุ่นจะพยายามแสวงหารางวัลและความสุข เมื่อไรที่เขาเครียด ถ้าเขาไม่มีทางออกที่ดีพอ สิ่งที่ตามมาก็คือสารเสพติด หรืออะไรก็ตามที่ทำให้เขาพีคในเรื่องของระบบสมองส่วนอยาก เช่นบิดมอเตอร์ไซค์แรงๆเช่นเขาจะตะโกนเสียงดัง หรือเขาจะยกกลุ่มไปชวนทะเลาะวิวาทกัน สิ่งเหล่านี้คือการพีคในทางที่เขาไม่เข้าใจ แต่ว่ามีตัวตนและทำให้สมองของเขาเนี่ยเกิดความสุขมากขึ้น เดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างนะคะว่า ในเรื่องของการจัดการอารมณ์และความเครียดสิ่งหนึ่ง ที่ ที่น่าจะสะท้อนวัยรุ่นได้อย่างดี เราพบว่าอารมณ์หนึ่งอารมณ์ที่เหมาะสำหรับ วัยรุ่นที่จะเอามาคุยกันในที่นี้ หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่หลายรายนะคะ เราพบว่าเป็นพีของอารมณ์โกรธ อารมณ์โกรธเนี่ยเราพบว่าธรรมชาติของร่างกายกับสมองเนี่ยกายกับใจนะคะมีการสื่อสารกันตลอดเวลาที่เราเรียกว่าไซโคโซมาติกซิสเต็มไซโคคือใจ โซมาติกคือกาย ระบบมันจะทำงานเชื่อมต่อกันอลองดูนะคะเวลาที่เรามีความโกรธ ความโกรธไม่ได้อยู่ๆลอยมาเลย ที่จะทำให้เรารู้สึกโกรธ แต่เวลาที่ทุกครั้งที่มนุษย์เราโกรธ ไม่เฉพาะวัยรุ่นหรือวัยคนอื่นๆ ก็ได้นะคะ วัยอื่นก็เหมือนกัน เราก็จะพบว่ามันจะมีสัญญาณบ่งชี้ก่อนว่าเรากำลังโกรธ โดยที่เรากำลังหายใจแรง มันจะท้นบริเวณแถวหน้าอก แล้วมันก็จะรู้สึกหายใจฉี่ขึ้นเพื่อจะตอบสนอง กับฝ่ายตรงข้ามที่เราทำให้เรารู้สึกโกรธ เพราะเราได้กำลังทำเรากำลังบอกเขาว่า เขากำลังทำในสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่าเราไม่สมควรได้รับสิ่งนั้น วิธีการจัดการความโกรธเหล่านั้นก็คือ ให้เราหายใจยาวๆเข้ายาวๆลึกๆนะคะ เพื่อจะทำให้ร่างกายเนี่ยหลอกร่างกายให้รู้ว่ามันไม่ทนนะ แต่มันกำลังมีมีความจุบางอย่างที่ที่ปลอดภัยพอ การหายใจเข้าไปลึกๆ สัก 3-4 ครั้งจะทำให้ร่างกายมันรู้สึกว่ามีสารแห่งความสุขหลัง ทันทีที่หลอกร่างกายแบบนี้ได้ เราจะพบว่า ไซโคมันก็จะเปลี่ยนหรือจิตใจเราก็จะเปลี่ยนด้วย อันนี้คือกระบวนการหนึ่งที่จะทำให้ ควบคุมอารมณ์โกรธ หรือหงุดหงิด หรือเครียดของวัยรุ่นได้เป็นอย่างดีค่ะ ถ้าเราเข้าใจกระบวนการแบบนี้เราก็จะทำให้ใจของวัยรุ่น หรือการดูแลใจของวัยรุ่นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วัยรุ่นก็จะเกิดความรักในตัวเอง การที่จะทำให้เขาเกิดความรักในตัวเอง เกิดความภูมิใจในตัวเอง เกิดความรู้จักตระหนัก ถึงใจของตัวเองที่มันไวขึ้น ตระหนักถึงอารมณ์ที่ไวขึ้น ด้วยความรู้สึกเบิกบานและระเบิดจากข้างใน เป็นการเติบโตจากข้างใน มากกว่าที่เราจะสั่งให้วัยรุ่น บอกว่าให้เขามีความสุขนะ ให้เขาอย่าเครียด ให้เขาไม่โกรธ ให้เขาควบคุมอารมณ์ได้ อย่างนี้ก็จะไม่ประสบความสำเร็จ เพราะ ในชั่วโมงที่ 1 ถ้าท่านผู้ชมจำได้นะคะ ผู้เรียนรู้จำได้ก็จะพบว่าสมองวัยรุ่นไม่ต้องการการบอก แต่สมองวัยรุ่นต้องการการ ฝึกประสบการณ์ที่มันเติบโตออกจากข้างใน เราพบว่าการพัฒนาทักษะชีวิตของวัยรุ่นที่เกิดจากความงอกงามภายในด้วยความเข้าใจเขา จะมีประสิทธิภาพสูงสุดมากกว่าการใส่อินพุตหรือใส่ปัจจัยบางบางอย่างด้วยการบอกการเตือนการตำหนิและการห้ามปราม หรือการทำให้สูงขึ้นจากภายนอก อันนี้น่าสนใจมากๆนะคะ ที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถมีชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นในเรื่องของใจค่ะ